先生，您打算什么时候离开普吉？我计划在三月三日离开普吉。希望您能在巴东有一段美好时光。谢谢您，女士。再见。祝您旅途愉快。再见。สำหรับบทเรียนที่ตอนที่นี้ ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนจะเรียนรู้การตั้งคำถามเกี่ยวกับวันที่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช้สำนวนอวยพรให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการพักที่ป่าตอง มีการใช้สำนวนกล่าวลาอย่างง่าย ๆสำหรับประโยค 先生，您打算什么时候离开普吉？แปลว่าคุณจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่คำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายหรือคุณคะคำว่า你แปลว่าคุณคำว่า打算แปลว่าเตรียมตัวคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า时候คำว่า ีายแปลว่าไปจากหรือออกจากคำว่าผูชีแปลว่าภูเก็ตสำหรับประโยค我希望您能在巴东有一段美好的时光คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า希望แปลว่าหวังคำว่า您 แปลว่าคุณ คำว่าจิตแปลว่าสามารถ คำว่าสายตาตรง แปลว่าที่ป่าตอง คำว่าหยกแปลว่ามี คำว่าีดวนแปลว่าหนึ่งช่วงเวลา คำว่าม่好แปลว่างดงามคำว่า的แปลว่าของคำว่าจิตแปลว่า วันเวลาสำหรับประโยค 谢谢您女士再见แปลว่า ขอบคุณ คุณผู้หญิง แล้วพบกันใหม่ คำว่า谢谢แปลว่าขอบคุณ คุณผู้หญิง คำว่า再见แปลว่าแล้วพบกันใหม่ สำหรับประโยค祝你旅途愉快再见แปลว่า ขออวยพรให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพคำว่าจุแปลว่าขอให้ ปรารถนาให้คำว่าหนีแปลว่าคุณคำว่าหรือทูแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวคำว่าหรือขวัญแปลว่า มีความสุข ในที่นี้คือโดยสวัสดิภาพคำว่าใจเจียนแปลว่าพบกันใหม่